ดีครับผมพบกับผมน้อมรับนะครับ ผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรพิเศษไปเล่นเขาเอ่อเซตโกเหมือนเดิมนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรแนะนำมาได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมไปดูกันเลยโก มาครับมาคาดว่าจะโดนล้อมแล้ว โอ้ยมาครับเฮ้ย เป็นยิงใช่ไหมเนี่ย ยังอยู่ขวา ขวาหนึ่งไม่ได้แดกหรอกเพื่อนเพื่อนยิงไปเลย โอเคสวยต้องรีบวิ่งไป อ่าปาระเบิดเพลิงก่อนนะครับ ันเต็มปลาแม่นอีก โอ้ย ไม่ไหว โดนไฟ โอ้โหโห นิดเดียวเอง Activo la van. 喂 าไปหมดแล้ว มีอยู่สักสองตัวต่ำๆตัวสองตัวแน่ ัวเดียวอยู่ไหนโอเคกูเว้ยได้กูได้เว้ยกูเว้ยได้เฉยผมมาจุฬาห้าศพ เฮ้ย ไม่ได้ยิงอะไรเลยว่ะ โอ้ยอยู่ทีมโหดเว้ยดีเว้ย สบายเลยเว้ย ปืนอะไรอ่ะฟาร์มั์กันหมดเลย ขโมยปืนหน่อย โอ้ไม่มีเลยเอาเดี๋ยวฟรีไหมเพื่อน พื่อน ช็อป วิ่งเสียง ดังฮะวิ่งดัง มันก็รู้ดิเพื่อน ล่างล่างหนึ่งล่าอยู่เลยไหนวะ ล่อเหรอเสียงดังเนี่ยเฮ้ยเหลือสองตัวเองให้ตายเถอะวิ่งไปโน่นแล้วมั้ง เก็บยังไว้เลย ไม่ได้ยิงใครเลย ไม่บกก็ได้ไอ้เหี้ย വാങ്ങിയ Ồ, oh, đây ta kill ấy Có ไม่ตายเว้ยอืมอด ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม และถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ